I'm a man, Oh. on ากนอนแหบหูก็ตามทีหน้าะนอนแหบตาก็ตามใจทมคงจะต้องลำลาแล้วนะครับผมนะ เพราะว่า ทางเสียงของพวกเรานกครับ ทางนู้นทำพิธีไได้จริงๆ ขอบคุณนะครับ วันนี้ขอบคุณพี่นักดนตรีทุกท่าน